ก็จะเริ่มแบ่งครับถ้าเป็นผมคนจริงๆอ่ะมันจะแบ่งง่ายกว่า ตัวนี้นะครับ เราก็จะแบ่งเป็นช่องที่ 1 เสร็จแล้วเรายกขึ้นตรงใช่ไหมครับ ปกติมันต้องเอียงไป90ใช่ตัวเนี้ยเราขึ้นตรง พอขึ้นตรงแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องยาวมันจะแค่หนึ่งพอเราได้ไกด์เราก็จะช้อนนี่ปครับเสร็จแล้วเราข้างบนชอบบนสุดจะเป็นองศา เป็นองศาตรง อ่า จะเป็นแนวนี้ละตัดปึ๊บ ช่อต่อไปเราก็ทำตามโครงศีรษะครับ นี่เหมือนกันปึ๊บ ดึงมาตามโครงศีรษะอันนี้ในกรณีแฟชั่นทั่วไปนะครับ ที่ใช้กันแบบทั่วไปตอนเนี้ยที่เขาตัดกัน ผิดแผลไปกว่านี้เราก็ค่อยตัดแปลง ส่วนข้างหลังเราก็จะเอียงมาถึง 45 องศา เพราะถ้าเราตัดตรงมันก็จะหาย เสร็จแล้วจากตรงนี้ช่อมันเล็กอะ่ะจะไม่ถนัด เราอาจจะทำเป็นช่อใหญ่ก็ได้นะครับ ในลักษณะกรณีนี้ หรือถ้าคิดว่าฉันได้แล้วแล้วตรงเนี้ยเราก็จะทำเป็นช่อเหมือนกัน แบ่งเป็นช่อเหมือนในกระดาษเลยปุ๊บยกขึ้นมา 90เหมือนกันเห็นไหมครับ เราก็ตัดกลัวไม่ตรงเหรอดูก่อนนะครับ มันมีช่อของมันถูกไหมแบ่งช่อเสร็จปุ๊บเราเอาของเก่าด้วยนิดนึง เกี่ยวของเก่าไปด้วยรวมกับช่อใหม่ เห็นไหมครับ เห็นไกด์ไหม เห็นไหมครับ เห็นไกด์ปุ๊บ ตัวนี้ปล่อย มันก็คือส่วนเกินที่เราต้องตัด ช่อต่อไปดูซิ เอาของเก่ามานิดนึงจับช่อปุ๊บไม่มั่นใจเขียนดูนะครับยังมีไกด์อยู่แล้วเราไปตัดพอมาถึงพอประมาณกลางหัวแล้วประมาณกลางใบหู แล้ว เราเริ่มจับตรงๆไม่ได้แล้ว เราอาจจะจัดเพิ่มเป็นชิ้นเค้กครับเพียง90เหมือนกันเอาของเก่าอันิดนึงด้วยนะครับ เห็นไหมมันจะมีส่วนเกินออกมา เห็นไหมเหมือนกันแล้วค่อยๆจับ ลงมาด้วยปุ๊บอ่าแต่ครึ่งหนึ่งจริงๆผมจะไล่ไปหมดแล้วล่ะ ไล่ไปหมดเลย เสร็จแล้ว เราก็มาต่อที่ข้างซ้ายที่ต้องการแบ่งเป็นช่อให้เห็นเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดๆซึ่งจริง ๆ แล้วเวลาทำงานจริงๆ ก็ไม่ได้แบ่งแบบนี้หรอกถ้ามีของเก่ามันถึงจะเห็นไกด์ได้ชัดเจน ถ้ากลัวเราไม่เป๊ะไ่ด้คุยด้วยค่ะเราก็จะเก็บช่วงแนวขวางอีกทีหนึ่งเราจะมองเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถ เอียงดูได้เพราะเมื่อกี้เราไล่เป็นแนวนี้มาถูกไหมครับ บางทีมันอาจจะมีช่อที่มันข้ามบ้างเราสามารถเช็คแนวนี้ต่อได้ว่ามันตรงไหม ไม่ตรงแล้วก็เก็บ ก็จะมีบ้าง